ตัวดีว่าพี่นี้คนบ่หลอสาวได้นอเพิ่นสิมาสนใจ คุณยังพี่นี่เรียกว่าหล่อโลกไหนพูดจริงจากใจ ปากตรงกับใจบ่ได้มาตรมเจ้าบ่สนบ่แนบอายก็บ่ว่า จังไใดสิได้เคียงข้างเอวกลม สาวตาคมอายคนสงสงน้องบ่อยากไกลลาวดองยา ช่วยรักษาบรรเทาความเหงาข้างใน ย้อนบ่ลองย้อนบ่รวย คนสวยเจ้าเลยเปลี่ยนไปรอหลบในแต่เรื่องหัวใจลูกผู้ชายตัว ตามพื้นสิ่งบ่ฟืนกล้ามปืนแล้วเรื่องผู้หญิง รอหลบนายกับผู้ชายที่ถูกทอดทิ้ง พอแล้วทุกสิ่งคนที่รักจริงยิงนั่นคือแม่ แต่นี้ี่ขออยู่ไปตามพื้นสิบ่ฝืนกล้ามปืนแล้วเรื่องผู้หญิง รอหลบนายกับผู้ชายที่ถูกทอดทิ้ง พอแล้วทุกสิ่งคนที่รักจริงจริงนั่นคือแม่ พอแล้วทุกสิ่งคนที่รักจริงยิ่งนั่นคือแม่